การเก็บเกี่ยวเพื่อขายสด เมื่อฤดูการเก็บเกี่ยวมาถึงเกษตรกรจะใช้การสังเกตใบธงแต่ช่วงการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดคือช่วงระยะข้าวพลับพึงหรือ 28-30 วันหลังออกดอก ข้าวไม่อ่อนไปและไม่แก่จัด เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องจดบันทึกวันเวลาออกดอกในแปลงนาของตัวเอง เพื่อวางแผนนัดหมายรถเกี่ยวข้าว